และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อย่อยหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์ที่ 2 แล้วนะครับ หลังจากที่คลิปเมื่อกี้นะครับ เราได้รู้แล้วว่าคุณสมบัติของแต่ละองค์ประกอบเป็นอย่างไรนะครับ ในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับบางคนบอกว่าเวลาผมถ่ายภาพหรือว่าผมต้องออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมทำแล้วมันไม่สวยเลย จัดวางแล้วมันแปลกๆนะครับ ดังนั้นในหัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เทคนิคในการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับ เทคนิคในการจัดวางองค์ประกอบนะครับ โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะมีเทคนิคสำคัญสำคัญทั้งหมด 4 เทคนิคนะครับอย่างที่1ก็คือเรียกว่าเอกภาพ อย่างที่ 2 คือการเน้นนะครับ อย่างที่ 3 คือสมดุล และอย่างที่ 4 คือขนาดและสัดส่วนเป็นเรื่องที่ง่าย ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เอกภาพหรือว่า unity นะครับเอกภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดวางองค์ประกอบเลยนะครับ อย่างเช่นถ้าเรามีรูปภาพ มีข้อความ มีโลโก้ เอ๊ะ เราจะเอาไอ้สอย่างนี้มาวางยังไง ให้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันสวยงามนะครับ เอกภาพก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้การจัดวางองค์ประกอบของเรามีความสวยงาม ซึ่งเอกภาพเนี่ยแปลว่าอะไรครับ แปลว่าทำให้รู้สึกว่างานทั้งหมดเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันนะครับ สามารถทำได้ทั้งหมด 3 วิธีนะครับ นั่นก็คือ ความใกล้ชิด ความซ้ำ แล้วก็ความต่อเนื่องนะครับ อาจารย์จะจำง่าย ๆ ว่าเป็นเอกภาพทำได้ 3 ใกล้ชิด ซ้ำต่อเนื่อง อันแรกใกล้ชิดคืออะไรครับ ใกล้ชิดหรือว่า proximity นะครับก็คือเป็นการเอาองค์ประกอบต่างๆให้มันมาอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับอย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพแว่นตาเนาะเป็นภาพแว่นตาที่วางอยู่ซ้อนๆกันมาอยู่ใกล้ชิด กันแสดงว่าเออนี่คือร้านขายแว่นตา นี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีแว่นตาให้เลือกที่หลากหลายนะครับรวมถึงด้านขวานี้เป็นปากกา มีปากกาหลายชนิด มีปากกาหลายสีหลายแบบนะครับนี่คือเรื่องของความใกล้ชิด ถ้าเราเอาวัตถุอะไรต่างๆ มาอยู่ใกล้ๆ กัน มันก็จะดูว่ามันเกาะกลุ่มกันเป็นเอกภาพกันอยู่นะครับ อย่างที่ 2 คือความซ้ำ ความซ้ำคือการใช้ภาพเดิมๆ แต่ว่าใช้ซ้ำ ๆกันในหลายๆ ตำแหน่งนะครับ อย่างเช่น ภาพด้านซ้ายตัวอักษรที่ซ้ำกันก็คือตัว F กับตัว T มีซ้ำกันคืออย่างละ 3 ตัวเนี่ย แต่ตัวตรงกลางนั่นเป็นคนเนาะ เป็นเป็นความอ้วนใช่ไหมข้างล่างคือเป็นคนผอม ผอมน้อยแล้วก็ผอมแล้วก็อ้วนนะครับ นี่คือ ความซ้ำในเรื่องของการใช้คนเหมือนกันแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเหมือนกับตัวอักษร ภาพฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของแก้วกาแฟ มีแก้วกาแฟ ทั้งหมด6ใบซึ่งจริงๆ แล้วมันก็คือแก้วเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามัน มันวางอยู่อย่างกระจัดกระจายซ้ำๆกันนะครับความซ้ำก็ถือว่าเป็นการทำให้มันมีความเป็นเอกภาพอย่างหนึ่งนะครับต่อมาคือความต่อเนื่องหรือว่า continuation นะครับความต่อเนื่องคืออะไรเอ่ยอย่างเช่นภาพแรกนี่คือเอา เฟนไฟมาเรียงต่อกันเป็นรูปมืออย่างเงี้ยนะครับนี่คือความต่อเนื่องมันเห็นว่ามันเป็นเส้นดูแล้วเหมือนเป็นโครงกระดูกในมือเรานะครับ ภาพที่ 2 เป็นภาพของพิซซ่าเอามาเรียงต่อๆกันเป็นชั้นๆนะครับจริง ๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นความซ้ำเหมือนกันแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยพิซซ่าแต่ละอันมันมันหน้าตามันไม่เหมือนกันเนาะแต่เพียงแต่ว่าเขาเอามาเรียงเรียงต่อกันดูเหมือนว่าพิซซ่ามันกำลังกำลังพุ่งขึ้นด้านบนหรือว่ากำลังตกลงด้านล่างอะไรบางอย่างนะครับนี่คือความต่อเนื่องนะครับ นอกจากเอกภาพแล้วนะครับ เทคนิคที่ 2 คือเรียกว่าเทคนิคการเน้นหรือว่า emphasize นั่นเอง การเน้นเนี่ยนะครับนอกจากที่ทำให้งานดูน่าสนใจแล้วนะครับ ยังเป็นการบอกด้วยว่าคนที่กำลังดูงานของเราเนี่ย ควรที่จะดูภาพไหนหรือว่าตำแหน่งไหนก่อนนะครับ อย่างเช่นบางคนบอกว่าถ่ายภาพจะถ่ายภาพคน จะถ่ายภาพเพื่อนเนาะ จะเอาเพื่อนไว้ตรงกลาง หรือจะเอาเพื่อนไว้ทางซ้าย หรือไว้ทางขวาของภาพดีนะครับ เทคนิคการเน้นก็จะมาช่วยในเรื่องของการทำให้ภาพเนี่ยมีความโดดเด่นได้นะครับ สามารถทำได้ 3 วิธีเหมือนกัน วิธีที่ 1 คือ วางตำแหน่งจุดสนใจในงานนะครับ วิธีที่ 2 คือสร้างความแตกต่าง วิธีที่ 3 คือ แยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่นนะครับ มาดูวิธีแรกเลย วิธีการวางตำแหน่งจุดสนใจในงาน ตรงนี้เราจะมาเจอทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับ ทฤษฎีนี้เรียกว่าทฤษฎีกฎ3ส่วน หรือว่า rule of third นั่นเองนะครับ ทฤษฎีกฎ3ส่วนนะครับก็บอกไว้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คนชอบมากที่สุดนะครับ มีสัดส่วน 1 ต่อ 1.618 ซึ่งสัดส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่า golden section ง่ายๆเลยนะครับ นักศึกษาลองดูภาพนี้นี่คือภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 1 ต่อ 1.618 หรือถ้าคิดง่ายๆ ก็คือขนาด 2 ต่อ 3 นั่นเองนะครับทฤษฎีกฎ 3 ส่วนเนี่ยเขาก็จะแบ่งซอยภาพออกเป็นทั้งหมด 9 ช่องเท่าๆกันนะครับซึ่งนักศึกษาเห็นจุดสีแดงทั้ง 4 จุดตรงกลางไหมครับจุดสีแดงนี้แหละนะครับ เป็นจุดที่เราจะต้องวางภาพหรือวางวัตถุให้มันโดนกับจุดสีแดงนั้นนะครับอย่างเช่น เวลาเราจะถ่ายภาพเนี่ย ส่วนไหนที่เราต้องการเน้นในภาพเนี่ย เราควรที่จะให้มันโดนจุดตัดจุดใดจุดหนึ่งใน 4 จุดนี้นะครับ อย่างเช่นถ้าเราต้องถ่ายภาพเด็กจุด 4 จุดไปโดนตรงไหนของเด็กครับ อาจจะไปโดนบริเวณตาหรือว่าบริเวณจมูกนะครับ นั่นก็คือเป็นส่วนที่เขาต้องการเน้นหรือว่าภาพผู้หญิงที่ยืนอยู่ ก็คืออาจจะโดนบริเวณหน้าหรือว่าบริเวณคางนะครับ นั่นก็คือเขาต้องการเน้นแถวๆนั้นเนาะ รวมถึงรูปพึ่ง ไปโดนตาพอดีเลย เป็นโดนตาพึ่งตรงนี้พอดีเลยนะครับ ก็จะทำให้แสดงให้เห็นว่าเออพึ่งมันมีชีวิตชีวาอยู่นะครับเพราะว่าจุดตัดเนี่ยมันโดนตรงตาพึ่งพอดีนะครับ หรือว่ารูปนี้รูปในทุ่งทันตะวันนี้ อันนี้โดนทั้งสองเลยนะครับ โดนทั้งมีคนยืนอยู่ในทุ่งทันตะวันนั้นด้วยนะครับ แล้วก็ไปโดนดอกทันตะวันดอกใหญ่ที่สุดในภาพนะครับรวมถึงรูปนกยูงตัวนี้ก็ไปโดนตานกยูงพอดีนะครับ นี่แหละคือทฤษฎีกฎ 3 ส่วน หรือว่าสัดส่วนทองนั่นเอง ซึ่งใช้ในการเน้นนะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะในการถ่ายภาพนะครับ มันสามารถใช้ในการออกแบบกราฟิก ในการวางวัตถุ วางข้อความเพื่อที่จะให้วัตถุของเรามีความโดดเด่นขึ้นมานะครับ นี่แหละคือการเน้นแบบที่1นนะครับ นอกจากทฤษฎีกฎ 3 ส่วนแบบที่เป็นสี่เหลี่ยม3ต่อ2 แล้วนะครับ จริงๆแล้วก็มีกฎแบบอื่นๆ อีก อย่างเช่น golden spiral นะครับที่เป็นกฎก้นหอยเนาะซึ่งรูปที่ควรจะเน้นเนี่ยก็ควรจะอยู่ข้างในก้นหอยนะครับแล้วก็มี golden triangle หรือว่าที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ซึ่งรูปที่ควรจะเน้นเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ในสามเหลี่ยมที่เล็กที่สุดนะครับ ซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ ภาพนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของโลโก้ที่ใช้ทฤษฎีกฎ 3 ส่วนในการออกแบบนะครับ อย่างเช่นอันนี้คือโลโก้ของเบปซี่ซึ่งโลโก้เบปซี่ถ้าเรามองผ่านๆแล้วมันก็จะประกอบไปด้วยวงกลมทั้งหมด 2 วงนะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วมันอาจจะเห็นไม่ชัดขนาดนั้นนะครับ แต่วงกลม2 วงเนี่ยที่อยู่ในความนึกคิดของเราเนี่ย จริงๆแล้วมันทำสัดส่วนที่เป็น 1 ต่อ 1.618 นะครับ คือวงเล็กเนี่ยมีขนาด 1 ส่วน แล้วก็วงใหญ่เนี่ยมีขนาด 1.618นะครับ ซึ่งพอวงกลม2วงนี้มันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าโลโก้เบบซี่เนี่ยมีขนาดที่พอดีนะครับ การเน้นแบบต่อมานะครับก็คือเป็นการสร้างความแตกต่างนั่นเองนะครับ การสร้างความแตกต่างก็คือง่าย ๆ เลย อย่างเช่นภาพแรกเป็นรูปของน้องแกะ น้องแกะตัวไหนที่แตกต่างครับ เป็นน้องแกะตัวสีดำเนาะซึ่งตัวอื่นเนี่ยเป็นสีขาวหมดเลย มีตัวสีดำ อยู่ตัวเดียวเวลาเรามองภาพนี้ภาพแรกเราก็ต้องไปมองที่แกะตัวสีดำนะครับหรือภาพด้านขวาครับเป็นภาพของโปสเตอร์หนังเรื่องชื่อเรื่องว่าเฟกนะครับหนังเก่ามากเลยไม่รู้เคยดูกันหรือเปล่านะครับอะไรที่แตกต่างออกมาครับ เป็นเสื้อของนางเอกนะครับที่มีสีสันที่มันดู โดดเด่นออกมาจากพื้นหลังนะครับ พื้นหลังอาจจะเป็นสีเทาๆดำๆหน่อยแต่ว่าเสื้อนางเอกนี่เป็นสีแดงแป้นเลยนะครับเราดูแวบแรกเราก็เห็นว่าเสื้อเด่นที่สุดนะครับ นี่คือการเน้นแบบการสร้างความแตกต่างนะครับ การเน้นแบบสุดท้ายคือเป็นการแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่นนะครับ อย่างเช่นภาพด้านซ้ายอะไรที่มันถูกแยกออกมาให้โดดเด่นครับ ก็น่าจะเป็นโลโก้ HOP ที่อ่านว่า HOP นะครับหรืออาจจะมีตัวไก่ลูกไก่ลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆที่ถูกแยกออกมานะครับ ซึ่งพอเรามองครั้งแรกเราอาจจะดูว่าเออตรงนี้มันเด่นที่สุดนะครับหรือบางคนอาจจะไปมองตัวกระต่ายก็ได้ เพราะว่าตัวกระต่ายเนี่ยมันก็ดูแตกต่างดูเด่นกว่าตัวกระต่ายรอบๆ ที่เป็นตัวสีน้ำตาลนะครับ แล้วแต่ว่าใครจะไปมองตรงไหนนะครับ หรือในภาพฝั่งขวานะครับอะไรเอ่ยที่ถูกแยกวางองค์ประกอบให้โดดเด่นครับ ก็เป็นน้องเป็ดตัวหนึ่งนะครับ ที่มาอยู่ข้างหน้าเพื่อนเลย ในขณะที่เพื่อนๆอยู่ข้างหลังหมด มีตัวนี้อยู่ข้างหน้าตัวเดียวนะครับ เรามองแวบแรกเราก็ต้องเห็นน้องเป็ดตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับ นี่แหละคือการเน้นนะครับ ต่อมาก็เป็นหลักของความสมดุลนะครับ เป็นเทคนิคแบบที่3นะครับความสมดุลหรือว่าบาลานซ์อันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับ สมดุลแปลว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันครับแปลว่าเท่า ๆกันเนาะสมดุลหรือว่าบาลานซ์เนี่ยก็สามารถทำได้ 2 แบบนะครับ คือแบบสมมาตรกับอสมมาตรนะครับ แบบที่ 1 คือแบบสมมาตรคืออะไรเอ่ย สมมาตรคือซ้ายขวาเท่ากัน หรือว่าบนล่างเท่ากันก็ได้นะครับ ถ้าเป็นซ้ายขวาเท่ากันก็คือพอมองในภาพรวมแล้วเวลามันพับมาประกบกันเนี่ย พับครึ่งเนี่ยมันจะต้องประกบกันได้พอดีนะครับ จุดสนใจเนี่ยก็ควรที่อยู่ตรงกลางนะครับ น้ำหนักของมันซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ต้องเท่าเท่ากัน หรือว่าบนกับล่างก็ต้องเท่าเท่ากันก็ได้นะครับ นี่คือสมดุลแบบสมมาตรนะครับ อีกแบบหนึ่งก็จะมีสมดุลแบบอสมมาตรด้วย อสมมาตรก็คือซ้ายขวาเท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากัน บนล่างเท่ากันไหมครับ อาจจะไม่เท่ากันซะทีเดียว แต่ว่าจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบางอย่าง ที่มันมาถ่วงถ่วงกัน ดูแล้วว่าดูแล้วมันยังสมดุลอยู่นะครับ อย่างดูตัวตัวอย่างภาพต่อไปนี้นะครับ อย่างเช่น ภาพฝั่งซ้าย เป็นภาพแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะ อันนี้คือเป็นสมดุลก็จริง แต่เป็นสมดุลแบบอสมมาตร เพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่ามันถูก ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายคือเป็นภาพของแฮร์รี่ใช่ไหมครับ แต่ในขณะเดียวกันฝั่งขวาก็ไม่ได้โล่งซะทีเดียวก็มีตัวอักษรมาถ่วงๆไว้อยู่เป็นชื่อเรื่องว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ นี่แหละคือสมดุลแบบอสมมาตรนะครับ เทคนิคสุดท้ายนะครับเรียกว่าเทคนิคขนาดและสัดส่วนหรือว่า size and proportion นะครับ เทคนิคนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับ เพียงแต่ต้องใช้ความคิดหรือว่าใช้สายตาในการดูนิดนึงว่าขนาดและสัดส่วนแบบไหนที่มันจะเหมาะสมกับการออกแบบครั้งนั้น ๆนะครับ อย่างเช่น อันนี้เป็นใบปลิวหรือว่าโฆษณาเกี่ยวกับงานเตะฟุตบอลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ มีให้เลือก 4 อัน นักศึกษาคิดว่าภาพไหนเป็นภาพที่เหมาะสมที่สุดครับ 1 2 3หรือ4ครับ ถ้าอาจารย์ดูแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ 2เนาะ เพราะว่าภาพแรกเนี่ย ถ้าเป็นภาพที่ 1 ก็คนเป็นยังไงเอ่ยเล็กไปนะครับ ภาพที่ 3 ก็คนตัวใหญ่ไปแล้วก็มองไม่เห็นลูกบอลใช่ไหมครับภาพที่4นี่แทบจะดูไม่รู้เลยว่าคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับ แต่ภาพที่ 2เนี่ยพอเราดูแล้วเราก็เห็นเลยว่า มันมีขนาดสัดส่วนที่พอดี คนก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป และที่สำคัญก็ยังมองเห็นลูกลูกบอลอยู่นะครับ ซึ่งตรงนี้พอเราดูแล้วเราก็รู้ทันทีเลยว่า งานนี้เป็นงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบนะครับ ซึ่งในอนาคตถ้านักศึกษาจะต้องออกแบบโฆษณา หรือว่าออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบโปสเตอร์ ก็อย่าลืมเอาหลักการทั้ง 4 หลักการนี้ไปใช้ในการออกแบบด้วยนะครับ และในสัปดาห์หน้านะครับ นักศึกษายังอยู่กับอาจารย์นะครับเราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับหลักการใช้สี การใช้ตัวอักษรรวมถึงพระเอกของเรานะครับการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือว่าการออกแบบโลโก้ นะครับเราก็จะเจอกันในสัปดาห์ที่3นะครับตอนนี้นักศึกษาสามารถไปทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับ